Hello everyone nice to meet you again มาถึง chapter 7 แล้วนะคะ review chapter 7 นะคะ ตอนนี้เข้ามาสู่เนื้อหาในบทที่ 7 แล้วนะคะ เดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าบทที่ 7 เป็นยังไงนะคะ เนื้อหาของบทที่ 7 ก็จะมีบุรีรัมนะคะ เป็นเรื่องเกี่ยวกับบุรีรัม แล้วก็เรื่องที่2ค่ะ ก็เป็น talk about getting lost in town เรื่องที่ 3 ค่ะ คือ direction vocabulary เรื่องที่ 4 ค่ะ giving the direction นะคะ เรื่องที่ 5 ค่ะ read an article of the attraction in b u r i l a m นะคะ เรื่องที่ 6 ค่ะ gamma insight นะคะ ก็เนื้อหาในบทที่ 7 เนี่ย ก็จะมีทั้งหมดหลักๆอยู่ 6 เรื่องนะคะ เราไปดูเรื่องที่ 1 กันเลยค่ะ ก่อนอื่นเลย เรามารู้จัก จังหวัดบุรีรัมย์กันก่อนเลยนะคะ The City of Sandstone Sanctuary Land of Volcano Beautiful Silk and Rich Culture อันนี้ก็คือคำขวัญของเมืองบุรีรัมย์นะคะ Tourist Attraction มีอะไรบ้าง ก็คือแหล่งท่องเที่ยวของบุรีรัมย์นะคะ ที่อาจารย์แอนได้พูดถึงนะคะ ก่อนที่จะไปดู Tourist Attraction นะคะ เพราะบุรีรัมย์เราเป็นเมืองของถิ่นภูเขาไฟ ดังนั้นมาดูคำศัพท์ของบุรีรัมย์กันบ้างเกี่ยวกับภูเขาไฟนะคะ ก็มีคำว่า volcano extinct volcano สองคำนี้ volcano ตัวข้างบนเนี่ยยังไม่มอด แต่ตัวข้างล่างเนี่ย extinct volcano คือมอดแล้วนะคะเป็นภูเขาไฟที่เคยปะทุมาก่อนแล้วก็ตอนนี้ก็ดับไปแล้วก็คือบุรีรัมย์นั่นเองนะคะ ทีนี้เรามาพูดถึง interesting place ในบุรีรัมย์กันบ้าง มีอะไรบ้างคะ อันที่หนึ่งคือพนมลุง historical park ก็คือปราสาทพนมลุงนั่นเองค่ะ อันที่สองค่ะ เขาเขากระโดง forest park นะคะ ก็คือเขากระโดงนั่นเอง อันที่สามค่ะ iMobile Stadium อันเนี้ย นักกีฬาทุกคนอาจจะรู้จักนะคะ เพราะว่าเป็นดังมากของในเมืองบุรีรัมย์นะคะคำว่าสเตเดียมนะคะ แปลว่า แปลว่าอะไรคะ แปลว่าสนาม สนามกีฬานะคะ สเตเดียมนะคะ ต่อมาค่ะช้าง international circuit นะคะ อันนี้ก็คือเป็นที่แข่งรถนั่นเองนะคะ ทีนี้เมื่อเรารู้กันแล้วว่าเมืองบุรีรัมย์มีแหล่งท่องเที่ยวอะไรบ้าง อาจารย์ทุกท่านเขาก็เลยมาพูดบทสนทนาเกี่ยวกับ getting lost in town นะคะว่าเป็นยังไงแล้วก็ทีนี้มาถึงในเรื่องที่ 3 direction vocabulary ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญหลักของในบทนี้เลยนะคะ แทบจะพูดได้ว่าเป็นใจความหลักของบทนี้ เพราะว่าอาจารย์ทุกท่าน โดยเฉพาะอาจารย์ทยิดาคนนี้ค่ะ ต้องการให้ทุกคนได้เพิ่มองค์ความรู้เกี่ยวกับด้านคำศัพท์มากยิ่งขึ้น ก็เลยให้ทุกคนน่ะบอกถึงคำศัพท์นะคะ vocabulary of places คำแรกก็คือ bank bank คำที่สองค่ะ restaurant restaurant คำที่สามคือ bus stop คำที่สี่คือ train station train station คำที่ห้าคือ subway อันนี้ใช้ในอเมริกานะคะ คำที่หกคือ underground นะคะ underground ก็คือรถไฟใต้ดินนั่นแหละ แต่ว่าใช้ในสมในบิทิชอังกฤษนะคะ train อันนี้รถไฟแทบจะไม่ต้องบอกกันเลยเนาะ airport airport สนามบินนั่นเอง bus terminal bus terminal อันนี้ใครไม่รู้จักบ้าง ถ้าเกิดเปรียบเทียบที่กรุงเทพก็คือหมอชิดนั่นเองค่ะ coffee shop coffee shop library library hotel hotel supermarket supermarket grocery store grocery store hospital hospital pharmacy pharmacy store, drug store, movie theater movie theater temple temple sure, sure, park park police station police station post office post office school school museum museum เมื่อเราพูดว่า I'm lost นะคะ ก็คือฉันหลงทางแล้วนะคะ เราจะมีวลีอะไรบ้างที่บอกเกี่ยวกับการหลงทาง ask question with the local people local people คือใครอ่าเห็นไหมคะ เดินวุ่นวายเลย พวกคนเหล่านี้แหละค่ะ ที่สามารถช่วยเราได้นะคะ อาจจะเป็นแม่ค้าในตลาด หรือคนท้องถิ่นต่างๆ นั่นเองนะคะ excuse me how do I get to แล้วตามด้วยสถานที่ของสไลด์ตะกี้เนี่ยค่ะ เอาคำศัพท์เหล่านั้นแหละค่ะ มาใส่ ใช่ไหมคะ เพื่อบอกว่าเราอยากจะไปที่ไหน excuse me how do I get to บลาบลาบลาอ่ะ สถานที่อะไร นะคะ ต่อมา excuse me could you tell me the way to บลาบลาบลาอ่ะเอาสถานที่มาใส่นะคะ ก็คือ เราถามเขาว่าเราจะไปทางนั้นได้อย่างไรนั่นเองนะคะ excuse me where is แล้วตามด้วยสถานที่นะคะอืมทีนี้ถ้าเกิดทุกคนรู้จักวิธีการถามอย่างนี้แล้ว ก็ลองลองไปถามนะคะ ถ้าเกิดสมมติว่าเราหลงทาง แต่อาจารย์หวังว่าใครจะไม่หลงทางนะคะ เรื่องที่ 4 ค่ะ giving the direction ก็คือการบอกทิศทางนั่นเอง ทีนี้มาถึง direction vocabulary กันบ้างค่ะ เราไปทีละ 10 ทีละ 9 คำก่อนเลยนะคะ go straight on go down walk along go along the road turn left turn right go past go past the coffee shop cross the r e a l r o a d อ่าคำที่หนึ่งเนี่ย go straight on คือแปลว่าตรงไปใช่ไหมคะคำที่สองคือ go down ก็คือ เดินลงไปอาจจะเป็นทางเนินนะคะก็เลยบอกว่า go down walk along ก็เดินไปเรื่อยๆนะคะ go along the road ก็เดินตามถนนไปเลย turn left คือเลี้ยวซ้าย turn right คือเลี้ยวขวานะคะ go past ก็คือเดินผ่านไปเลย เช่น go past the the coffee shop ก็คือเดินผ่านร้านกาแฟไปนะคะ cross the rail road ก็คือเดินข้ามถนนไปนะคะ มาดูอีกค่ะ อีก 9คำค่ะ intersection ก็คือทางแยกนะคะ junction ก็คือทางแยก crossroad ก็คือยังไงคะ ข้ามถนนนั่นเอง T junction ก็คือสามแยกนะคะ roundabout ก็คือวงเวียนค่ะ traffic light ก็คืออสัญญาณไฟนะคะ U-turn ก็คือกลับรถ เราจะใช้คำว่า make a U-turn นะคะ zebra crossing คืออะไรคะ ข้ามทางม้าลายนั่นเอง อ่ะ มาดูอีก หกคำที่เหลือไม่ใช่ สิ อ่า มาดูคำที่เหลือแล้วกันค่ะ cost walk sidewalk footway footpath flyover underpass overpass ก็คือ crosswalk ก็คือทางข้ามที่ใช้เดินนะคะ ไซด์วอล์กก็คือเดินข้างๆนะคะฟุตเวย์ก็คือทางเท้าฟุตบาทก็คือทางฟุตบาทนั่นแหละฟลายโอเวอร์คือสะพานข้ามนะคะอันเดอร์พาสก็คืออุโมงค์ลอดลอดลอดผ่านไปอะคะ่ะ ถ้าเกิดกรุงเทพจะเห็นนะคะโอเวอร์พาสก็คือทางข้ามผ่าน อาจจะเป็นสะพานข้ามอะค่ะ ที่รถข้ามผ่านนะคะ เมื่อเรารู้จักคำศัพท์เกี่ยวกับ direction เรียบร้อยแล้วนะคะ เรามาดูบทสนทนาเกี่ยวกับถามทาง อันนี้คือตัวอย่างที่อาจารย์ได้โพสต์ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ อาจารย์ก็เลยเอามาย้ำอีกทีหนึ่งว่าเวลาเราถามอะคะ่ะ เราควรจะทำถามเขาประมาณนี้ ถามทางประมาณนี้นะคะ หรืออาจจะมากหรือสั้นๆ กว่านี้ก็ได้นะคะ เรามาดูตัวอย่างกันเลยค่ะ อาจารย์ตินากับ อาจารย์ นะคะ excuse me how do how do I get to บุรีรัมย์ราชภัฏ University are you going by car or bus I am going to go there by car do you know how to get there oh now you are at Jila Road the university is over there do you see that building I think you can walk along this street only 10 minutes. You will see the main road. Then you will see it. Thank you. You're welcome. ก็เป็นบทสนทนาที่เกี่ยวกับอาจารย์ตินาถามอาจารย์ว่า จะไปราชพัฒได้ยังไง อาจารย์ก็บอกว่าคุณจะไปโดยรถยนต์หรือรถประจำทางล่ะ แล้วอาจารย์ตินาก็บอกว่าเขาจะไปด้วยรถยนต์ ทีนี้จะไปที่นั่นได้ยังไงอาจารย์บอกว่าตอนนี้นะ อยู่ที่ถนน จิระโรดเราต้องบอกเขาก่อนว่าตอนนี้เขาอยู่ตรงไหนนะคะ แล้วก็อาจารย์บอกว่านั่นไงมหาลัยอยู่ตรงนั้นแล้ว คุณเห็นตึกนั้นไหม เพราะว่าบุรีรัมย์ก็เป็นเมืองเล็กๆ นะคะ ที่เดินไปเดินมาก็เจอกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วอาจารย์ก็บอกว่า คุณน่าจะเดินไปได้นะ แค่สิบนาทีเอง แล้วคุณจะเห็นถนนใหญ่ แล้วคุณก็จะเห็นมันเอง แล้วอาจารย์ตีนาก็บอกว่าขอบคุณ เราก็บอกว่าด้วยความยินดีค่ะ เห็นไหมเนี่ยลักษณะของการสนทนาหรือการถามทางแบบง่ายๆนะคะ ลองทดลองดูกันหรือยังถ้าถ้าไม่ลองก็จะไม่รู้นะคะว่าทำได้ไม่ได้ อ่าเรามาดูส่วนของที่ 5 กันนะคะเรื่องเกี่ยวกับ read an article of the act action in b u r ีรันะคะเรามาดูกันค่ะว่าอาจารย์เขียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างนะคะ b u r ีรั a t t r actions ก็ในบุรีรัมเนี่ยนะคะมันมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายและสวยงามทุกที่เลยนะคะเพราะว่าอาจารย์ไปอยู่ที่บุรีรัมได้ 10 เดือนเนี่ย อาจารย์ก็จะรู้จากไม่กี่ที่นะคะ this story is going to tell about two places that I have been there before ประโยคนี้ค่ะ คือประโยค thesis statement ที่บอกว่าทั้งเนื้อหาเนี่ย อาจารย์จะพูดถึงกี่เรื่อง ถ้าเกิดกลับไปดูในบอร์ดนะคะ เราจะเห็นชัดเจนเลยค่ะ ว่าอาจารย์มีประโยคนี้อยู่ด้วย เพื่อที่จะบอกว่าต่อไปนี้นะ อาจารย์จะพูดถึงแค่ 2 เรื่อง เนี่ยคือลักษณะเราจะเขียนเป็นเรื่องแล้วนะคะอาจารย์พยายามฝึกให้เราเขียนเป็นเรื่องๆอาจจะไม่ขั้นถึงว่าเขียนเป็นเอเซแต่ว่าเราก็ปฏิปต่อกันได้ เอาไว้ใช้ในชีวิตประจำวัน ถ้าเกิดสมมติว่าจะต้องทำแคตตาล็อกเกี่ยวกับสถานที่เกี่ยวกับร้านค้าของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะที่แรกก็คือที่อาจารย์จะพูดถึงก็คือพนมลุง historical park นะคะ ในแต่ละเรื่องอาจารย์ก็จะมีเรื่องอธิบายเกี่ยวกับ location นะคะ อยู่ที่ไหน ปักโคนชัย district ก็คืออำเภอปักโคนชัยนั่นเอง how to get there ไปที่นั่นได้อย่างไรนะคะ เราจะไปที่นั่นได้อย่างไร ก็จะมีอาจารย์แนะนำว่าให้ไป by bus หรือ by car แล้วก็เปรียบเทียบระยะทางว่าจากไหนไปไหนให้ด้วยในในเนื้อหาใช่ไหมคะ ลองกลับไปดูนะ ว่าอาจารย์พยายามเขียนเพื่อให้ทุกคนพยายามฝึกการเขียนให้ได้ประมาณนี้แหละนะคะแล้วก็ open hours หรือ open hour ของเราทีนี้พอมาถึงอีกเนื้อหาหนึ่งก็คือสถานที่ที่สอง เราก็ยังต้องคุมโทนเหมือนกันเพื่อให้มันเป็น unity นะคะ มีความเป็นคล้ายกันในเรื่องแรกเราเล่าเรื่อง ตัวไหนไปบ้าง เรื่องที่สองเริ่มพารากราฟที่สองเราก็จะเล่าเรื่องที่มันเป็นคล้ายๆกันไปทำนองเดียวกัน เพื่อให้มันมีน้ำหนักเท่าๆกันนะคะอ่าเขากระโดง forest park นะคะ ที่เนี่ย อาจารย์เป็นที่ที่อาจารย์ไปเป็นที่แรกเลย ตอนที่อาจารย์ไปอยู่บุรีรัมย์สวยมากค่ะโลเคชันอยู่ที่ไหนก็คือเมืองดิสตริก อยู่ในเมือง เลยค่ะ how to get there เราจะไปที่นั่นได้ยังไงนะคะ ก็มีทั้งบัสและคาถูกไหมแต่ในบอร์ดอาจารย์ไม่ได้ระบุว่าไปได้ที่ไหน เพราะอาจารย์คิดว่า อาจารย์บอกอยู่แล้วว่าอยู่ในเมืองดิสทริกคุณก็เลือกเอาว่าไปได้ยังไงบ้าง แต่ซึ่งแตกต่างกันกับพนมลุงถูกไหมคะ แล้วก็ Open Hours นะคะ เวลาเปิดและเวลาปิดนะคะ ทีนี้พยายามปฏิบัติต่อเนื้อหาที่อาจารย์เขียนในบอร์ด เพื่อที่จะเอาไปประยุกต์ใช้ด้วยนะคะ ว่าจะนำไปใช้ได้อย่างไรในชีวิตจริงนะคะ ว่าในชีวิตจริงเดี๋ยวนี้อาเซียนเข้ามาอาจารย์มั่นใจว่าทุกที่เลยจะต้องได้เขียนแนะนำสถานที่ทำงานของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยบ้าง หรืออาจจะได้ทำไวนิวอะไรที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษบ้าง ก็ลองดูค่ะ ต่อมาเนื้อหาสุดท้าย ในของบทนี้นะคะบทที่7เนี่ยค่ะ ก็เป็นเรื่องของแกมมาอินไซด์อย่าเพิ่งเบื่อนะคะเพราะแกมมาเนี่ย ถึงมันจะยากแต่มันก็สำคัญนะคะ เรามาเรียนเรื่องเกี่ยวกับ pep โ o s i t i o n ค่ะ ซึ่ง pep โ o s i t i o n เนี่ย มันหมายถึงคำที่ใช้เชื่อมคำนาม หรือ เชื่อมคำนามกับวลีหรือประโยคคำที่ใช้บ่อยๆ และการใช้ preposition แบ่งเป็น 3 วิธีไอ้ preposition เนี่ยก็คือคำบุพบทในภาษาไทยเรานั่นเองค่ะ การใช้ preposition ตามความหมายของ preposition ก็อธิบายไปแล้วตอนต้นสอดแทรกในเนื้อหา ก็ไปเยอะแยะเลยนะคะ อันที่2ก็คือ preposition แสดงวันที่วันเดือนปีและเวลา อันที่ 3 การใช้ preposition แบบ call location อันที่สามเนี่ยเราพูดกันไปเยอะแล้ว เช่นการบอกทิศทางบอกนู่นนี่นั่นนะคะ ดังนั้นอาจารย์ก็เลยขออธิบายเรื่องนี้ดีกว่าเป็น position ตัวนี้ ตัวที่หลายคนเห็นแล้วปวดหัวมาก แม้แต่ขั้น advanced ก็ยังจะปวดหัวอยู่นะคะ ก็คือถึงแม้อาจารย์เรียนมานาน อาจารย์ก็ยังปวดหัวกับ in on at นะคะ หรือ add in on นะคะ ได้หมด ซึ่งมันสสามารถใช้บอกได้ทั้งเวลาและสถานที่แอนเริ่มอยากรู้แล้วใช่ไหมว่ายังไง เรามาดูกันค่ะ in เนี่ยค่ะ คือตัวที่บอกกว้างที่สุด on กว้างรองลงมา a d d คือที่จุดจุดเดียว ดังนั้นเวลาเราจะพูดอะไร หรือเวลาเราจะทำอะไรเนี่ย เราต้องคิดก่อนว่า เราใช้แบบไหนนะคะแล้วอาจารย์ขอมาพูดฝั่งของสถานที่ก่อนเลย เพราะวันนี้เราเรียนเรื่อง direction กันเยอะมากนะคะ in เนี่ยค่ะ เราจะใช้กับ country หรือ continent state province city inside building or open area เช่นอาจารย์จะบอกว่า I am in นครราชสีมา อ่า เห็นไหมอาจารย์อยู่ในโคราชนะคะ โคราดใหญ่ไหม ครอบตัวเราอยู่ด้วยใช่ไหม ใช่นะคะ อ่า ต่อมา on on ค่ะ on เราใช้กับ street without number island river or beach เช่น I am on the สืบสิริโรดนะอาจารย์อยู่บนถนนนะคะ ไม่อยู่ในถนนนะคะ เพราะมันแคบกว่านะคะ at บ้างค่ะ complete address near building at school at work at church อ่า เห็นไหมเวลาเราจะใช้ at เนี่ยค่ะ ตามด้วยที่อยู่แบบเต็มเลยนะคะ เช่น I stay at 493 สืบสิริโรดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ต่อมาค่ะ ขออธิบายฝั่งเวลาบ้าง in on at เราจะใช้ยังไงในรูปของเวลา in เนี่ย เรารู้อยู่แล้วว่าเราใช้อะไรที่มันกว้างๆใช่ไหมคะ เราก็จะใช้กับปีค่ะ year century month morning afternoon evening มันกว้างมากเลยนะ ในปี ในศตวรรษที่ในเดือน ในตอนเช้าใน ในตอนบ่าย ในตอนกลางคืน แล้วถ้าเกิด on ล่ะ on ใช้กับ day of the week หรือ date อย่างเช่น on on Monday on Tuesday อะไรเงี้ยเป็นต้น at เนี่ย จะระบุเวลา time at noon at night นะคะ คือระบุเป็นเวลาเป็นชั่วโมงเป็นนาทีไปเลย นะคะ เห็นไหมว่ามันใช้ต่างกันและใช้อย่าสับสนนะคะ พยายามอย่าสับสนให้จำแค่นี้ค่ะว่า in กว้างสุด on ลองลงมา at เนี่ยเล็กสุดนะคะ หวังว่าสิ่งที่อาจารย์อธิบายไปตั้งแต่ตอนแรกจนกระทั่งถึงตอนนี้จบบทที่ 7 เนี่ยแล้วนะคะ จะไปประยุกต์ใช้กันบ้างนะคะ เพราะว่าวิชาของอาจารย์ชื่อว่า Easy English for Everyday Life หรือภาษาอังกฤษพื้นฐานนั่นเองนะคะ